สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกฤติสันนะครับ วันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมพลัสซอมบี้นะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมก็จะไปลุยต่อนับที่ด่านซอมบี้นะเพราะว่าด่านพืชผมเล่นจนเบื่อแล้วนะผมไปเล่นซอมบี้มั่งนะเพราะว่าเอ่อมันจะมีเควสบางอันของผมนะที่ต้องตีซอมบี้นั่นเองนะต้องใช้ต้องใช้ซอมบี้นะครับ ต้องใช้ซอมบี้เป็นเป็นคนตีนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ เราก็ไปเล่นกันนะครับสำหรับด่านนี้ก็เป็นด่านแรกๆ เลยนะครับแรกๆ เลยนะพูดง่ายๆ นะครับ ผมก็มีซูเปอร์เบรนนะครับกับ The Smash นะครับแต่ผมจะใช้ The Smash นะเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะเก่ง The Smash มากกว่านะครับโอเคครับไปลุยกันเลยนะวันนี้จะเล่นสัก 2ด่านนะเพราะว่ามันเป็นด่านแรกๆไม่น่าจะยากมากนะครับดิสปินไนท์บาร์บีคิวบลาบลาบลานะครับโอเคครับเจอกรีนแช h a ด o นะครับเราสู้ได้หรือเปล่านะไม่น่าจะมีปัญหามากหรอกนะครับโอเคนะครับ มันเลย เจ้ากรีนชาร์เดเอ๋ย ผมมีตัวเพียบนะครับ เอ๊ะ เมื่อกี้ผมเลือกเหลือสแมชใช่ปะโอเค แอนตี้ฮีโร่ไปเลยนะครับ ผมว่าเมื่อกี้ผมเลือกเดอะสแมชนะ ไม่มีอะไรจะเล่นนะ มีตัวอะไรวะเนี่ยดัมเมเจอร์ผมมาสองตัวเลยโอเคเมนูเพย์ทริกนะครับ ผมต้องเล่นทริกซะหน่อยครับ โอเคครับ หมดแล้วนะครับ โอ้โหเต็มเต็ม ดีนะมีตัวกันนะครับ โอเคนะครับเจ้ากันไปนะครับ อยู่สโมกบอมนะครับ ผมไม่ใช้สโมกบอมได้ปะมันบังคับให้ผมใช้อีกเฮ้ยค้าง อ๋อสามารถเลื่อนเพื่อนได้นะครับเข้าใจละนะครับ อันนี้มันบังคับนะครับ มันบังคับเกมแรกนะครับ ว่าให้เล่นแบบนี้นะครับ แน่ๆเลยนะ ผมว่า ว่าตัวที่ผมลงเนี่ย มันไม่ขุนตาเลยนะ นี่ไงว่าละนะครับเราเป็นซอมบี้นะครับ เราจะมีโอกาสได้เล่นตัวธรรมดานะครับ แล้วก็ได้เล่นเป็นทริคนะครับสองคราวนะครับโอ้โห ซอมบี้ดูโบนัสแอตแทกนะครับอะไรวะเนี่ยผมไม่ใช้ได้ปะใช้แล้วกันนะครับโอเคจัดไปนะครับ มานะครับตีสองครั้งด้วยนะปัวใช้อะไรไปอีกครับโอเคมึงจะโบนัสแอตแทกกี่ครั้งเอาเข้าไปอีกไปปัว มีโล่เหรอ มีโล่เหรอโอเคให้มันยิงมานะครับ เออยิงเข้ามายิงเข้ามา ถามว่าผมกลัวไหมไม่ค่อยกลัวเลยนะครับ สบายมากนะครับ เพื่อความมั่นใจว่ามันจะตายไป อะไรค่าอะไรเนี่ย destroy p l a n e t half โอเคโอ้ ใช้ไม่ได้ละเซ็งดรอทูการ์ดนะครับ ใช้ไปเลยนะครับดรอไปวนวนวนวนได้มาสองการ์ดโอเคยิงเข้าไปทีตีเข้าไปทีนึงโอ้สบายสบายน่าสู้ได้ ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ัตรูไม่มีอะไรนะเบสิกโมดนะครับเบสิกเป็นตัวเบสิกมากนะทุกตัวเลยนะครับใช้เวทได้ทีละกี่อันวะเนี่ยโอเคโอ้โหมันเราใช้ให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้โห เดดลี่ดรอการ์ดออซอมบี้เกตเดดลี่นะครับใช้ดรอใช้ไปเลยครับออซอมบี้เกตเดดลี่นะครับคือตีทีเดียวตายนั่นเองนะครับตียังไงทีเดียวก็ตายนะครับ นั่นเองนะตีเฮ้ยท่านี้ดีมากนะคออซอมบี้เกตเดดลี่ดีมากนะทำไหผมจะชนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแพ้นะครับ บ้าจริงๆ ผมจะบ้าตายไอ้พวกนี้นะ เอามาผสมลงกับมันดิ มา ไป จัดไปตุ้มตาย โอ้นะครับ รอบนี้มันก็ตีีไปธรรมดานะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับ เพราะว่ามันเป็นไปตามที่มันว่านั่นแหละนะครับเพราะว่าผมเลือกเลือกเดอะสแมชนะเมื่อกี้นะครับแต่เขาเหอะนะครับ ไม่ซีเรียสมาก เนี่ยนะครับ ผมต้องเล่นนะครับ ตัวซอมบี้วิกตอรี่นะผมถึงจะได้นะครับแท็บอาการ์ด in y o ล r ล o l l e c t i o n screen to r e c y c l ผมรีไซเคิลไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ โอ้ ใกล้หนึ่งพันแล้วนะครับ ผมอยากได้หนึ่งพันมากครับ เราไปรีไซเคิลก่อนได้หนึ่งพันรีไซเคิล รีไซเคิล รีไซเคิล ไม่มีอะไรให้เรวรีไซเคิลเลย หรอ อายาอายาไม่มีอะไรให้เรารีไซเคิลเลยนะครับรอข่าวหน้าแล้วกันนะครับโีเครับปัญหาที่สองของซอมบี้นะครับ รอบนี้น่าจะเลือกได้แล้วนะครับว่าใช้เดอะสแมชใช่ไหมผมต้องการเดอะสแมชมากทำไมมีบวกหนึ่งคืออะไรทำไมต้องมีบวกหนึ่งด้วยเอดิบวกหนึ่งคืออะไร ก็ครบดีนะ ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะมันคิดมากนะครับตีตีไปเถอะนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับ play จัดไปนะครับ the smash นะครับ spudo นะครับตัวนี้นะผมก็ยังไม่มีนะ spudo เนี่ย ไม่รู้ดีอย่างไร แต่กกาเถอะนะครับด่านแรก ๆ ไม่น่าเก่งมากหรอกนะครับด่านแรกๆนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยวิตามินแซดโอ้โหตัวนี้ มันก็อยากใช้อยู่แต่ผมว่า ไม่น่าถึงอะ่ะ เปลี่ยนดีกว่า เออเอาตัวที่เอาอะไรที่มันมีประโยชน์ออกมาดีกว่านะโอเคนะครับโอเคตัวสตูเป็นสายดีเฟนต์นะครับ โอ้โห โอ้ ผมไม่ไม่เอาลงนะครับ ไม่เอาลงก่อนนะครับ โอ้ ผมไม่มีตัวนี้ผมอยากได้เหมือนกันนะตัวนี้ ยิงแล้วศัตรูไม่ไม่ไม่เพิ่มเกาะนะครับเฮ้ยมาเลยเว้ยโอเคมาตีสองเหรอ เราถามว่าผมกลัวไหม แน่นอนว่าผมไม่กลัวแล้วผมต้องเพิ่มพลัง เอาตัวนี้แหละแม่งเพิ่ม อย่างเดียวเลยครับ ปึ้งปึ้งปึ้งปุ้มตีทีครับ ช็อกนะครับศัตรูตายนะครับลูกเดียวนะครับ ตายลูกเดียวนะครับโอเค ตัวนี้ตัวนี้ เป็นรีวิวนะครับ พลันลดนะครับโอเค ใส่เกรฟสโตนไปนะครับปึ้งปึ้งเป็นเดสทรอย ดูทูดาเมจครับตัวซอมบี้ ครับ เฮ้ย ครับเดี๋ยวเรามีทริคแน่นอนนะครับเรามีทริคแน่นอน อ้าวทำไม โอ้โห ไม่มี ไม่เหลือ มีทริควะเซ็งเซ็งมากเซ็งมาก โอ้เสียดายอะ่ะ มันระเบิดอะ่ะตู้มมันสอง โอ้โห ไม่น่าเลยตายนะครับ น่าจริงๆตรงไหนให้มันยิงไปเรื่อย ๆแหละนะเราไม่ซีเรียสนะครับโอเคเอาตัวเกาะมานะครับ เพื่อความถึกนะครับเราต้องใส่เกาะนะครับตัดไป โอ้โหเอาเถอะนะครับ มันจะยิงตัวอะไรมาก็เชิญนะครับ สายระเบิดแล้วแกเพื่อไม่เป็นไรนะครับ อืม ทำลายพลันได้นะครับตัวนี้ มา โอ้โห โอ้โห ไม่บาวส์เลย ไม่เอานะครับ ผมต้องการตัวอื่นนะครับ มานะครับ มาละโอเค ดีมาก ไปตามตัวที่ move นะครับโอเคไปครับโอ้โหอย่างแรงครับ ตอนนี้แบบตีแบบโคตรมหาเลยนะ ตอนนี้ โหไฟียแรงมากนะ มันทำอะไรเนี่ย หกดาเมจ บ้าจริงๆ แต่ดีไม่โดนตัวเกาะเรานะ ตัวเกาะเราสำคัญมากนะตอนนี้ ไม่มีตัวเล่นนะให้มันลงมานะ มันจะลงอะไรมาโอ้ทำผมเดียวสองดาเมจเหรอขอเกาะไปใส่เกาะนะครับ โอ้โหครับยิงแบบตุ้ม ตายครับ เอ้ยเราลดแค่หนึ่งนะครับ เพราะเรามีเกาะนะครับ เอ้ยเออ เจอแล้วนะครับในสุดก็เจอตัวตีน้ำได้แล้วนะครับ แน่นอนนะ ว่าผมต้องเพย์ทริคนะครับ แน่นอนนะใส่ไปเกาะนะครับมหาถึกนะตอนนี้แต่ละตัวครับพลังเป็นสิบนะ กลัวแต่พวกบาสอะไรพวกนี้นะครับ น่าจะนะครับตายจ้อยนะครับไก่ไก่มาแล้วนะผูกไม่น่าเชื่อว่าจะได้เล่นซอมบอสนะครับ destroy all plan นะพลันนะครับไม่มีไม่มีศัตรูให้ destroy นะครับไม่มีศัตรูให้ทำลายับไม่รู้จะออกมาทาไหนนะไปทีมผมก็จบได้แล้วนะครับทีนะครับแต่ก็เถอะนะครับ มันยิงๆมั่งอะไรมั่งนะครับ ให้โอกาสมันนิดนึงนะครับ ผมอยากรู้ว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับโอเค โอเค น่าจะจบแล้วล่ะนะครับ รอบนี้นะครับ ก็ไม่เอาดีกว่าเพจทริกดีกว่า มันไม่มีอะไรให้เราใช้แล้วนะมันไม่มีเวทจะเอามาลงเลยหรอครับ คือมันเป็นไรนะครับ yes นะครับ สบายมากเลยนะครับวันนี้นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับ yes นะครับ ได้มาแล้วนะครับ ยังไม่พอใจเลย ผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยนะครับ โอเค ผมเล่นอีกรอบหนึ่งกี่นาทีละเดี๋ยวดูกันสิบสามนาทีล้ไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ชมนะครับที่ ก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ กับผมกฤติศันนั่นเองนะครับ ผมว่าเดี๋ยวผมเล่นอีกพักหน่อยผมก็ได้เปิดแล้วล่ะนะครับ ดูๆแล้วนะครับ เจอกันใหม่จริงครับแอนไอซีโอเคครับบายบายสวัสดีเพื่อน